ตะวันนะสายันตะวันตกดินนะดูดวงตะวันนะสายันตะวันตกดินนะปักซาทาบินเอ่ยปักซาทาบินนะจากทินมาเส้นสุริยนเบ่งามมายามจากฟ้า ปากสาทะลาเวียนบนเมฆน้อยมาลอยลมบนยามใดได้ยน่มืดมนใจเรา ถึงคราวล้อลำไอ้นะเมื่อยามสายัน คนชอบเรียนนะแม่ก็เรียนเก่งเหมือนกันนะ สมัยนั้นแม่อยู่ที่สองที่สามอืมไว้เก่งเหมือนกันนะแม่ก็เก่งนะเออแม่ก็ว่าไม่เก่งอ่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ที่บ้านไม่มีตังค์เราแล้วบอกเอออยากเรียนแต่ว่าไม่มีตังค์ตังค์จะกินโรงเรียนบางครั้ง แม่ก็มีสลึงหนึ่งบางทีก็ไม่มี แต่แม่ก็ไม่เคยซีเรียนแม่ก็จะพี่สาวก็จะหุงข้าว แล้วแม่ก็จะคดข้าวไปกินโรงเรียน สมไมนันเนาะตอนเด็กๆอะแล้วก็เออถ้าวันไหนได้สลึงนึงโอ้โหได้กินก๋วยเตี๋ยว ได้กินขนมถ้าไม่มีเลยก็ห้าตังก็เออได้กินขนมได้กินอะไรน้ำแข็งใสสมัยก่อนน้ำแข็งใสสมัยก่อนต้องแข็งใสเท่าไหร่ครับแม่กี่ตังค์เองห้าตังค์ห้าตังค์ห้าตังค์สบายกินได้ถ้วยหนึ่งอะก็อิ่มแล้วแค่นั้นก็อิ่มแล้วแล้วก็กินข้าวะอืมพอโตขึ้นมาแม่ก็พอหาเงินได้แม่ก็พยายามส่งเสียลูกหลาน ให้ให้เรียนให้เรียน ใครมาแม่แม่ส่งเสียหรือสิบกว่าคนลูกหลานนะสิบกว่าคนเลยครับ แล้วก็เลี้ยงด้วยอืมส่งเสียก็ไม่ได้รวยนะ ไม่ได้แม่แต่แม่เป็นคนรู้จักใช้หน่อยพอเพียงแบบพ่อหลวงครับผมมันพอเพียงพอเพียง คือเราอยากแบบให้เรียนได้เรียนเยอะๆให้เรียนสูงๆ ให้เขาเรียนบอกว่าถ้าอยากเรียนเรียนไปฉันมีปัญญาส่งมกู้นี่ยืมสินก็ส่งได้ครับแม่ทำได้หมดเนาะอยากให้เขาเรียนเขาก็เรียนน้องเขาก็จบ ลูกหลานก็จบปตีมั่ง จบม .6 มมอะไรเงี้ยจบก็ให้มีการศึกษาให้เขามีการศึกษาไปแล้วเขาจะได้ไปงานมีงานทำมีงานทำมีความรู้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมใช่เราไม่ต้องเลี้ยงเขาจนแก่เขามีความรู้แล้วเขาจะได้ไปต่ออาชีพของเขามีความรู้ในการดำเนินชีวิตของเขา ดีกว่าเราไปให้เงินเขาแล้วเขาไปต่อไม่ได้ ลูกหลานไม่ใช่ลูกหลานอย่างเดียวนะเด็กข้างบ้านแม่ส่งเขาเลย จริง ๆ มีมีคนคนที่เขาขายที่แม่เนี่ย แม่มาอยู่นพวงศ์เนี่ยครับผมแม่ส่งเสียลูกผู้ชายสามคนลานหลานเขานะ แล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งสามคนนั้นก็จบป .6 แต่อีกคนหนึ่งก็จบมศสามมสามเขาก็พอจบปุ๊บเขาก็แต่งงานก็เรื่องเขาเราให้ การศึกษาแล้วแม่ก็จ่ายเขาวันละ 5 บาท สมัยนั้น5บาทมันก็ก็เยอะ้วก็เยอะแล้วเนาะโอ้เยอะห้าบาทห้าบาท แล้วแต่ว่าคนที่ว่าเรียนมหนึ่งมสองนี่ก็วันละยี่สิบเช้ายี่สิบไปเรียนหนังสือแต่มาอยู่ที่บ้านนะ ตอนแรกก็ส่งเขาที่บ้านพอพอหนักๆเข้ามะเขาจะเรียกมะหนูขออยู่กับมะด้วยคนนะ แม่เขาให้อยู่ที่บ้านที่บ้านตอนนั้นเด็กสิบกว่าคนสิบกว่าคนนี่เราเอาเงินมาจากไหนครับหรือเราจากก็เองลำตัดนี่แหละลำตัดโดยเฉพาะเลย โดยเฉพาะเลยไม่ได้ไปทำอะไรเลยไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปอะไร ทั้งหมดเงินลำตัดนี่แหละคำคำว่าพอเพียงของแม่ ได้น้อยใช้น้อย ได้น้อยใช้น้อย ได้มากใช้ให้น้อยลง ได้มากใช้ให้น้อยลง ใช่อีกที่เหลือเราจะได้เก็บไว้เก็บไว้มีเพื่อไว้เก็บขาดเหลือ ใช่ใช่ ไม่รู้นะ แม่ปัจยาของแม่แม่บอกว่าพอเพียงอ่ะเราอยู่แบบพอเพียงแล้ว ไม่ต้องไปรู้หลา กินอยู่ เราหาได้ที่บ้านแม่จะตกปลาเองแต่เราก็มีหลานก็จะไปจับปลามาทำกินเองที่บ้านคุณแม่นี่ปลูกอะไรไว้บ้างไม่อยู่เรือนไว้ไม่เมื่อถ้าอยู่เมื่อก่อนนี้อยู่คลองทวีวัฒนานะนะนู่นก็จะมีปลูกผักมั่งปลูกมันปลูกอะไรเงี้ยปลูกฟักทองปลูกอะไรกินเอง โดโดวังตะวันสายันตะวันตกดินโดโดวังตะวันสายันตะวันตกดินเออเคยบังซาทาบิน จากทีนมาสินสิเขาเรียกว่า การจังหวะ จังหวะรำเนี่ย เขาจะติด ถ้าไม่ใช่ ไม่ใช่ลำตัดไม่ใช่งี้ ลำตัดจะลำนิ่งนะพอก้าวปุ๊บเนี่ย เหลี่ยมจะต้องอยู่ เหลี่ยมเราต้องใช้เหลี่ยมผู้ชายเหลี่ยมยักษ์ถ้าเหลี่ยมผู้หญิงเขาก็จะแคบแต่แม่ใช้เหลี่ยมยักษ์ใช่มันก็จะสวยมาตรงนี้อ่าอ่าแล้วการลำว่าสมมติกลองตีสิเองใช้เขาเรียกว่าใช้ใช้กตีกลอง ามาทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งเหมือนขาเรียกอ่ะ ใช้สปริงเข่าอันนี้ต้องใช้หัวเข่าไปอย่างสูงนะฮะต้องใช้เขาก็เรีกใช้สปริงเข่ายืดยุบยืดยุบนิดหนึ่งอ่าสปริงเมื่อสปริงเนี้ยถ้าคนถ้ารำไทยก็จะรู้ว่าการสปริงเข่า ักครั้งนี่เป็นเอ้ยว่าบ้านสีนวลนี่เขาจนยากปูพื้นได้ฝากซึ่งว่าไม้ไผ่ แก้วก้น กระแทกฝากแหวก เป็นช่องแกก็เลยลอดลองลงไป โอ้พ่อบุญปลอดจะทำไปลอดลอง เดียวเถอะแมงป่องจะต่อยตาย เดียวท่าแมงป่องนี่มันจะต่อยตาย เปล่าหลอกเปล่าหลอกนะฉลอกเล่นทำใจเย็นเย็นไม่ต้องห่วงใยทำใจเย็นเย็นไม่ต้องยุ่งยาก ฉันไปยกเทียนหมากเลยดีไหมกินหมากสิขาสูบยา สิพี่หมากนิดหน้าดี ฉันพอหาได้ ยามมวนใบตองอยู่ในกล่องอยู่ในกลักเชิญล้วงเชิญควักตามก็สบายร้องว่าเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญพ่อมาหาจำเริญอย่ามัวรำไร ที่ผู้หญิงเขามาเชิญนับว่ามีโชคมายืนเกากับพกอยู่ทำไมชา

เอิงในขอเชิญพวกพี่ขึ้นบนบ้าน ฉันจะเลี้ยงอาหารให้พี่ชาย ก็บอกเธอมาหาพวกสาวสาวใช่ไม่ได้กินข้าวมาเลยจะบอกให้ หรือจะหิวโหยเรื่องอาหาร เชิญขึ้นบนบ้านตามก็สบาย